พี่นวยผมเราสงสัยนอกจากเลี้ยงปลาในบ่อดินได้แล้วยังเลี้ยงแบบไหนได้อีกโอ้เป็นคำถามที่ดีเหมือนกันนะต้น เนี่ยจะมีการเลี้ยงในบ่อดิน แล้วก็มีการเลี้ยงปลานิลในกระชังอ๋อโอเคครับเห็นไหมเข้าไปดู ไปแรกกันที่ คนใต้ก็มา การเลี้ยงปลานิลในกระชัง การเลี้ยงที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำทั่วไป ช่วยให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน สามารถให้มาเลี้ยงปลาได้ หากปล่อยปลาในอัตราที่เหมาะสมปลาจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี ช่วยลดระยะเวลาการเลี้ยงให้สั้นลงได้หลังจากที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วนะคะ จะต้องมีการขออนุญาตทำการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กับหน่วยงานกรมประมงก่อนนะคะ ถึงจะสามารถที่จะเลี้ยงได้นะคะแต่การเลี้ยงปลานิลในกระชังก็อาจจะมีข้อเสียอยู่บ้าง เช่น ปัญหาโรคที่มากับน้ำซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมจากจำนวนกระชังที่มากเกินไป และการเลี้ยงต้องขึ้นอยู่กับอาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวทำให้สิ้นเปลืองในการลงทุน โดยสิ่งที่ควรคำนึงสำหรับการเลี้ยงปลานิลในกระชังมีดังนี้ การเลือกสถานที่บริเวณที่เลี้ยงปลาในกระชังจะต้องมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ดี น้ำจะต้องสะอาดมีคุณภาพดี สามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถถ่ายน้ำออกได้หมด หรือในอ่างเก็บน้ำแม่น้ำลำคลอง หนอง บึง โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมดังนี้ การถ่ายเทของกระแสน้ำ โดยปกติการเลี้ยงปลาในกระชังจะอาศัยการถ่ายเทน้ำผ่านกระชัง เพื่อพัดพาเอาน้ำดีเข้ามา และไล่เอาของเสียออกไป เหมือนมีการเปลี่ยนน้ำใหม่อยู่ตลอดเวลา บริเวณที่เลี้ยงจึงควรมีกระแสน้ำและลม เพื่อช่วยให้เกิดการหมุนเวียนน้ำที่ดี แต่ก็ต้องไม่รุนแรงมากนัก บริเวณที่แขวนกระชังก็ควรเป็นที่โล่งแจ้งห่างไกลจากร่มไม้และพันไม้น้ำเนื่องจากอาจจะบังกระแสลมและกระแสน้ำได้ทำให้น้ำหมุนเวียนถ่ายเทได้ไม่ดี ลึกของแหล่งน้ำควรมีความลึกพอประมาณ เมื่อการกระชังแล้ว ระดับพื้นกระชังควรสูงจากพื้นก้นบ่อไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตรเพื่อให้น้ำถ่ายเทได้ดีอยู่ตลอดเวลาห่างไกลจากสิ่งรบกวนบริเวณที่ลอยกระชังควรห่างจากแหล่งชุมชน เพื่อป้องกันปลาเครียดจากความพลุกพล่านเพราะปลาอาจจะกระวนกระวายว่ายชนกระชังจนได้รับบาดเจ็บ ทำให้ปลาไม่กินอาหาร หรือเป็นโรคติดเชื้อจากบาดแผลได้สงสารจริงๆคุณปลา การเตรียมกระชัง รูปร่างของกระชังเลี้ยงปลานินมีรูปร่างต่างๆ เช่น สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมพื้นผ้าและวงกลม โดยกระชังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีพื้นที่ให้กระแสน้ำไหลผ่านได้มากกว่ากระชังรูปแบบอื่น ขนาดของกระชังเลี้ยงปลานิล จะมีขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของเกษตรกร และขนาดพื้นที่ที่แขวนของกระชัง ซึ่งกระชังขนาดเล็กที่ปล่อยจำนวนปลาหนานแน่น จะให้ผลผลิตต่อปริมาตรสูง ดูแลจัดการง่าย แต่ผลผลิตรวมอาจจะต่ำกว่ากระชังขนาดใหญ่ โดยขนาดที่นิยมใช้กันทั่วไปคือกระชังสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1.2คูณ1.2คูณ2.5 เมตร หรือ2คูณ2คูณ2.5 เมตร หรือ5คูณ5คูณ2.5 เมตร กระชังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด4คูณ2คูณ2.5เมตร หรือ3คูณ6คูณ2.5เมตร หรือ3คูณ6.5คูณ3เมตร การแขวนกระชัง ควรอยู่ในบริเวณที่น้ำไหลผ่านได้ทุกกระชัง และแขวนให้ห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เมตร และซ้อนกันไม่เกิน 2 แถว พื่อป้องกันไม่ให้เกิดมุมอับระหว่างกระชัง เป็นการลดภาวะขาดออกซิเจน ลดการอุดตันของกระชัง และลดต้นทุน 50%ในการจ้างแรงงานทำความสะอาดกระชัง โดยกระชังส่วนใหญ่จะมีความลึก 2.5 เมตร เมื่อลอยกระชังจะให้จมอยู่ในน้ำเพียง 2.2 เมตร และมีส่วนที่โผล่พ้นน้ำประมาณ 30 เซนติเมตรซึ่งสาเหตุที่กระชังไม่ควรลึกเกินไป เนื่องจากออกซิเจนที่ละลายในน้ำจะสูงบริเวณผิวน้ำไปจนถึงที่ระดับความลึก 2 เมตรทำให้ปลาโตเร็วนั่นเอง อ๋อเป็นอย่างนี้เอง ขนาดตาอวนที่ใช้ทำกระชัง จะต้องเหมาะสมกับปลาที่เลี้ยง เพื่อป้องกันไม่ให้ปลาหนีลอดออกไปได้ และยังต้องทำให้กระแสน้ำไหลผ่านได้สะดวก ป้องกันปลาขนาดเล็กจากภายนอกเข้ามารบกวนและแย่งอาหารปลาภายในกระชัง โดยขนาดตาอวนที่ใช้ไม่ควรมีขนาดเล็กกว่า 1.5คูณ1.5 เซนติเมตร และกระชังควรมีฝาปิด ซึ่งอาจจะทำมาจากอวนชนิดเดียวกันกับที่ทำกระชังหรือวัสดุที่เหมาะสม เพื่อป้องกันปลาที่เลี้ยงหนีออกและปลาภายนอกกระโดดเข้ากระชัง รวมทั้งป้องกันนกเข้ามากินปลาที่เลี้ยงไว้ด้วยชิวๆออกไปเจ้านก การทำความสะอาดกระชัง ทำได้โดยการนำอวนที่ตัดโครงกระชังออก แล้วนำอวนไปฉีดน้ำทำความสะอาด หลังจากนั้นนำไปแช่โซดาไฟเป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อฆ่าเชื้อโรค แล้วนำไปพึ่งแดดให้แห้งทำอย่างนี้ทุก ๆ 15 วัน หรือเมื่อกระชังเริ่มอุดตัน เป็นการป้องกันเชื้อโรคเมื่อนำกระชังไปใช้เลี้ยงในครั้งต่อไป ลูกพันปลานิลในปัจจุบัน การเลี้ยงปลานิลในเชิงพาณิชย์นิยมใช้ลูกพันธุ์ปลาที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์แล้ว และเป็นปลานิลแปลงเพศ ซึ่งเป็นปลาเพศผู้ล้วน จะทำให้ได้ผลผลิตสูงกว่าการเลี้ยงปลานิลปกติ เนื่องจากปลาเพศผู้มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่าเพศเมียผลผลิตที่ได้จะมีขนาดใหญ่ และแต่ละตัวมีขนาดไม่แตกต่างกันมาก การปล่อยพันธุ์ปลา กรณีที่แหล่งน้ำมีคุณภาพดี ไม่มีความเสี่ยงต่อการเลี้ยงปลาเป็นเวลานาน ควรปล่อยพันธุ์ปลาขนาด 25กลัม จะสามารถลดต้นทุนได้ 13%ของราคาค่าพันปลาต่อตัว แต่ในกรณีที่แหล่งน้ำมีความเสี่ยงต่อการเลี้ยงปลาเป็นเวลานาน ควรปล่อยปลานิลขนาด 40-60 กรัม โดยปล่อยปลาในอัตรา 15-20 ตัวต่อลูกบาทเมตร จะทำให้ปลาเจริญเติบโตเร็ว ได้ขนาดตัวสม่ำเสมอ สามารถจัดการเลี้ยงดูได้อย่างทั่วถึง และสามารถลดต้นทุนค่าพันปลาได้ประมาณ 50%ของราคาพันปลาต่อลูกบาทเมตรการเลี้ยงและการให้อาหารปลานิลในกระชัง ในการเลี้ยงควรจัดกระชังปลาที่มีขนาดใกล้เคียงกันไว้แถวเดียวกัน เพื่อสะดวกในการจัดการ โดยปลาที่มีขนาดเล็กสุดจะเลี้ยงไว้ในกระชังแถวนอก เพราะปกติจะมีการไหลผ่านของน้ำที่ดีกว่าแถวด้านใน ซึ่งจะช่วยให้ลูกปลาแข็งแรง เสี่ยงต่อการเกิดโรคน้อยกว่า จัดทำแผนผังฟาร์มเพื่อสะดวกในการจัดการ และมีการจดบันทึกการตายของแต่ละกระชัง เพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนปริมาณการให้อาหารและทำให้รู้จำนวนผลผลิตที่ได้รับแบบคร่าวๆ ติดตั้งเครื่องตีน้ำหรือสเปรย์น้ำสำหรับการเลี้ยงที่มีการวางกระชังอย่างหนาแน่น เพื่อช่วยการไหลเวียนของน้ำในกระชัง และเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ การให้อาหาร ปลานิลเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารจริง จึงสามารถกินอาหารได้ทีละน้อย และมีการย่อยอาหารที่ค่อนข้างช้า การให้อาหารครั้งละมากๆ จะทำให้สูญเสียอาหาร และทำให้เกิดสภาวะน้ำเสียได้ ดังนั้นจึงควรให้อาหารครั้งละน้อยๆ แต่ให้บ่อยวันละ 2-3 มื้อต่อวัน โดยปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละวันขึ้นอยู่กับขนาดของปลาดังเนปลาขนาด 50-150ถึงกรัม ให้ 7%ของน้ำหนักตัว ปลาขนาด 150-250ถึงกรัม ให้ 5%ของน้ำหนักตัว ปลาขนาด 250 กรัมขึ้นไป ให้ 3.5%ของน้ำหนักตัว และอาหารปลานินโปรตีน 30-32%เปอร์เซ็นต์ สลับมื้อกับการให้โปรตีน25-28%ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของการเลี้ยงสำหรับการปล่อยลูกปลาขนาด 25 กรัม และให้ในระยะ 2 เดือนสุดท้ายของการเลี้ยง สำหรับการปล่อยลูกปลาขนาด 40-60 กรัม และสุ่มชั่งน้ำหนักปลาทุก ๆ 15 วัน เพื่อปรับเปลี่ยนปริมาณอาหารให้ตรงกับความต้องการในแต่ละช่วงโดยใช้เวลาเลี้ยง 3-4 เดือน อย่างนี้นี่เอง น่าสนใจนะพี่นัวขอผมดูอีกได้ไหม ได้สิ ได้สิ มีอีกหลายคลิปเลย เดี๋ยวเราพาไปดูกันแล้วกัน ไปเลย